ณดินแดนแห่งนี้ที่เราอยู่กันคือพระราชวังจันทร์หรือถิ่นกำเนิดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทร์ถือได้มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นสถานที่ประสูติและพระองค์ก็ทรงประทับอยู่ที่นี่เป็นเวลาถึง 9 ปี ช่วงเวลาแห่งการหล่อหลอมภูมิปัญญาองค์ความรู้ต่างๆ ได้ก่อเกิดที่พระราชวังจันทร์เมื่อภายหลังจากเสด็จไปอยู่ที่หงเสาดีแล้วเมื่ออายุ19ปีเมื่อคงกลับเข้ามา ก็มามาเป็นอุปราชอยู่ที่พระราชวังจันทร์อีกเช่นเดียวกัน จนถึงในเวลาต่อมา ความสนใจที่เราอยากรู้ว่าพระราชวังจันทร์เกิดขึ้นได้อย่างไร พระราชวังจันทร์เป็นที่รับรู้ รับทราบกันมาตลอด แต่ไม่มีใครรู้ว่าบริเวณนี้อยู่ที่ตรงไหน เหตุการณ์การค้นพบพระราชวังจันทร์ปรากฏตั้งแต่หนึ่งในบันทึกของสมัยรัชกาลที่ 5 ที่เล่าเรื่องราวว่ามีการจัดวางสำรวจ ที่อยู่ของสมเด็จสวรมหาราชชอนกันเป็นสถานที่ที่รับรู้อยู่ในความทรงจำทางประวัติศาสตร์ของคนพิษณุโลกและคนในประเทศไทย แต่บริเวณขนาดที่ตั้งและรูปทรงของอาคารต่างๆ เป็นอย่างไรไม่มีใครทราบได้ เราเจอบันทึก เก่าสุดก็คือบันทึกในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้กล่าวถึงวังจันทร์ ว่าบริเวณวังจันทร์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน น่าจะสร้างจากอาคารไม้ ถึงชื่อว่าวังจันทร์และไม่มีสภาพหลงเหลืออยู่ แต่มีการขุดลังวัด และสำรวจพระราชวังจันทร์ก็พบว่ามิสนาอาคารเป็นษะเหมือนแผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ริมแม่น้ำน่านหลังจากนั้นบริเวณที่ตั้งพระราชวังจันทร์ ก็ไม่ได้มีการจัดสร้างเป็นโรงเรียน พิษโลกพิยาคมจนกระทั่งปี 2535 ได้เกิดการค้นพบว่าในช่วงที่โรงเรียนมีการขุดและสร้างตึกขึ้นมา เจอว่าฐานตึกส่วนหนึ่ง มีซากแนวกำแพง จากนั้นจึงเกิดการยุติการสร้างอาคาร และทำการสำรวจกำแพงเมืองและแนวกำแพงวังทั้งหมด ในปี 2535 จนค้นพบว่าใต้ฐานโรงเรียนพิโลกพิยาคมทั้งหมด เป็นพระราชวังจันทร์ จึงได้ดำเนินการขุด หรือแล้วก็ขุดค้นทางโบราณคดีต่างๆ พร้อมโยกย้ายโรงเรียนโลกพิยาคมออกจากพื้นที่พระราชวังจันทร์ แล้วก็ทำการศึกษาสำรวจพระราชวังจันทร์ทั้งหมด จากการขุดค้นมีสิ่งที่น่าสนใจค้นพบว่าพระราชวังจันทร์เอง ถูกใช้ในเชิงพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสุขโขทัยตอนปลายๆในชั้นที่ลงไปลึกประมาณ 3 เมตร ก็จะชั้นล่างสุดก็จะเจอว่าสภาพของพื้นดินต่างๆเนี่ยนะครับ มีสมัยสุขโขทัย แต่สิ่งที่น่าสนใจแล้วว่าคนพบว่าชั้นที่ 2 คือสั์ที่เราเรียกว่าเป็นยุคสมัยตั้งแต่สมเด็จลมไตรโลกนาถพระมหาธรรมราชาจนถึงสมเด็จพระนเรศวรเนี้ยในชั้นที่ 2นี่เองจากการขุดค้นพบโชคดี ในการขุดค้นพบทางโบราณคดีเราเจอเครื่องถ้วยเจอคอนโทรน้ำเจอสิ่งต่างๆมากมาย และมีเครื่องถ้วยจีนชิ้นหนึ่ง ที่สะท้อนให้เห็นเลยว่าเป็นยุคสมัยเดียวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชน่าสนใจหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ คือจากการขุดค้นสภาพเมืองทั้งหมด จึงเจอว่า เออ พระราชวังจันทร์ในยุคที่สอง หรือเรียกยุคสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยมีลักษณะการวางอาคารที่น่าสนใจมาก คือพระสถานชั้นนอกอยู่ขนาบกับแม่น้ำน่านพระสถานชั้นกลาง แล้วก็พระสถานชั้นใน คือเขตที่เป็นสวนขวา หรือส่วนเขตที่เรียกในปัจจุบันว่าสะสองพี่น้องต่างๆเนี่ยนะครับ ก็ชี้เห็นเลยว่าจากส่วนการวางผังของสมัยกรุงศรีอยุธยา และพระราชวังจันทร์ไม่ได้วางลักษณะเหมือนที่กรุงเทพคือวางคือลักษณะของส่วนชั้นนอก ชั้นกลางชั้นในเรียงมาแบบที่เราเห็นที่สามหลวงแล้วก็พระพระแก้วมรกตตรงวัดพระแก้ว แล้วก็ส่วนพระสถานพระนั่งจักรี แล้วก็ฐานชั้น ในที่ราชบริพารต่าง ๆ อยู่ แต่ราชวังจันทร์ในเมืองพิษณุโลกนี่เองกับมีความน่าสนใจคือพระฐานชั้นนอกยาวเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนานกับแม่น้ำน่าน เพื่อให้ขุนนางข้าชริพานต่าง ๆ สามารถที่จะเข้ามาเข้าเฝ้าได้ พระฐานชั้นกลาง หรือที่พระทับของเชลสวน ก็อยู่ตรงบริเวณที่ตั้งศาลสมเด็จพระสวนในปัจจุบัน และก็หลังจากนั้นที่เรารู้จักกันในนามว่าสะสองพี่น้องต่างๆ นี่เองก็คือเป็นเศษพระฐานชั้นในหรือเป็นสวนขวา ที่มีพื้นที่พักผ่อนพระชาชยบทต่าง ๆ และเราค้นพบการ ชักน้ำแล้วก็ดึงน้ำจากแม่น้ำน่านมาใช้ในพระราชวัง ความน่าสนใจตรงนี้เอง การขุดค้นทางนี้เองจึงเห็นความยิ่งใหญ่ของเครื่องถ้วย และการเจริญสัมพันธไมตรีต่าง ๆพอทำการศึกษาเข้าไปอีกค้นพบในพระราชวงศาวดารของกัมพูชาบอกเลยว่าพญาละแวกเสด็จมาถวายดอกเงิน ดอกไม้เงินดอกไม้ทองกษัตริย์กรุงศรียา ก็ต้องเสด็จมาถวายดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง ที่พิสุโลกที่พระราชวังจันทร์ให้กับสมเด็จพระนเรศวรด้วยเช่นกัน นั้นเราจึงเจอว่าพิสุโลกเอง ภายในพระราชวังจันทร์เองมีเครื่องถ้วยชาวต่างประเทศจีน เวียดนามนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ทั้งของท้องถิ่นและของนานาชาติที่มากมาย ซึ่งสามารถกำหนดยุคได้เลยว่า ชั้น2ของพระราชวังจันทร์ก็คือยุคสมเด็จพระนเรศวรและชั้นบนสุดที่เห็นเป็นซากในปัจจุบันนี้ก็คือเป็นพระราชวังในยุคพนารายซึ่งเป็นลักษณะของวังตอนหลังแล้ว แล้วซึ่งมีขุนนางและก็ข้าพานระดับขุนนางมาอาศัยอยู่ ดังนั้น พระชอชอิงจันทร์ในยุคสมเด็จสวนจึงเป็นษัริย์พิเศษที่ควรคุณค่าแต่การอนุรักษ์ศึกษา และสืบทอดองค์ความรู้ของการทำพระราชวังในแบบหัวเมืองเหนือ ที่ไม่เหมือนที่อื่น